บอกว่าคอนเกตูเลชันค่ะ บัณฑิตใหม่ค่ะ เป็นพระเอกซูเปอร์สตาร์นะคะ ก็คือน้องณเดชน์นะคะคุมิคิยานั่นเองนะคะ โอ้โห เมื่อวานนี้นะคะก็ คนบันเทิงหลักหลายคนเนี่ยค่ะ ก็ไปรับปริญญากันนะคะ เริ่มจากคนแรกเลยนะเดชคนนี้แหละค่ะ คว้าปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์หาจากมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะ โดยใช้เวลา 5 ปีนะ เก่งมากเลยทำทำงานไปเรียนไปคุณผู้ชม งานนี้นะคะ มีแม่แก้วค่ะใส่ชุดผ้าไหมสวยงามค่ะ เดี๋ยวให้ดูภาพนี่ไปยินดีพี่ณเดชนะคะดิฉันแสบตาเพชรมากเลยพยายามแซวแม่อยู่นะคะเมื่อวานไปวันมาสำคัญ่ะนะนิดนึงอพร้อมที่สำคัญนะคะ นี่ลงรูปครอบครัวโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้า อมจะาเอาชุดคุยไปให้คุณพ่อถ่ายใส่ด้วยคุณผู้ชมนะคะ แล้วก็มีคนมาแสงความดีเพียบเลยค่ะ ส่วนหวานใจน้องยาย่านะคะแม้ว่าจะไม่ได้มาในงานเมื่อวานนี้ค่ะแต่เขาชื่นชมในความขยันขันแข็งของพี่แบรี่ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะ ก็อาจจะมีฉลองกันนิดหน่อยค่ะ เอาเป็นว่าแฟนคลับ NY นะคะอดใจรอติดตามดูได้ ถามต่อว่าจะเรียนด็อกเตอร์ต่อไหมพี่ณเดชน์บอกว่าเดี๋ยวก่อนเลยครับเพิ่งจบนะพี่ไปดูบัณฑิตใหม่ไอ้คนหล่อลวงเลยค่ะ คุณแม่ก็มาด้วยครับแม่มาด้วยแล้วก็แล้วก็แม่ก็สวยแต่งตัวสวยมาเลยนะฮะไม่มีของขวัญไม่มีอะไรก็เอ่อมันเราแบบแค่คำพูดเราก็โอเคแล้วอ่ะเขาก็เขาก็ดีใจนะครับเขาบอกเออแบบเออภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอบคุณขอบคุณมากดเตอร์ต่อเลยไหมคะคุณคแซวเออเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับ เอามหาบัณฑิตมาประดับบารมีก่อนก็ได้เดี๋ยว ด็อกเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของการถ่ายรูปกับเพื่อนก็มันก็มีอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าโมเมนต์ที่ขาดไม่ได้ก็คือโมเมนต์ที่เราได้แบบเอ่อเอาใบปริญญาหรือว่าเอาความสำเร็จเอ่อมาให้กับครอบครัวอ่าและแน่นอนค่ะ นี่เลยภาพนี้นะคะ ลงเมื่อคืนน้องยาย่าแน่นอนต้องไปฉลองกันนะคะ แล้วก็ไปแสดงความดีกันเป็นภาพครอบครัวนะคะแม่แก้วแม่ปลาโอ้โห เหลือแต่งานแต่งคุณผู้ชมพูดตรงๆจริงดิฉันทำข่าวเขามาตั้งแต่แบบวันเกิดน้องยาย่ารับปริญญา ปริญญาตรีนัดเดทปริญญาโท เหลือแต่งานแต่งแต่แต่แต่แต่นะคะรอไปอยู่นะคะงานเดียวกันนะคะ